Ура! ช่วงนี้ใส่มาด้อยนะไปทีครับผมขอเสียงคนบรรดาดีนะขอโชว์หน่อยขอดูหน่อยขอแบบนั้น อบคุณจากพวกเราฮอลิเดย์เพชรบุรีและบ้านคุณพ่อนะครับให้มีความสุขนะครับนั่งดื่มน้ำทานเวลาล่วงเลยแล้วนะครับจริงกำหนดเอาไว้สี่ทุ่มวันนี้พิเศษให้พี่ๆน้อง ๆ เรานะครับมีความสุขกัน ไปลอยกระทงก็ขับขี่ขับรถอะไรให้ปลอดภัยนะครับ แล้วก็ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าตอนต่อไป สวัสดีครับ